แล้วพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับรายวิชาฟู้ดดีไซน์ในตอนวิธีการทำสลัดเนื้อปูแอปเปิลเขียวค่ะในตอนที่ผ่านๆมาอ้อมและเชฟได้สอนวิธีการเลือกเนื้อปู การแกะเนื้อปู การเลือกผักและผลไม้กันมาแล้วนะคะ และในตอนนี้ก็เป็นตอนที่ทุกคนรอคอยนะคะ คือเป็นตอนของการสอนวิธีการทำสลัดนี่แหละค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะเชฟคะ how we gonna start with this dish เราจะเริ่มทำยังไงกันคะ Okay, so how, how are we going to start? We, yeah. we will make the apple and crab salad. Yes. So the first major thing is start cutting the, vegetables, uh, the fruits. and. Okay, so let's start. What is the first one you want so first do? I'm going to use a peeler. That's a peeler, a common peeler. Ha. It peels very, very good and it, um, and it takes the skin off, really the skin, because ha. if you use a knife, you take more than the skin. Mm. อันนี้คืออุปกรณ์ในการ ปอกผิวผลไม้โดยเฉพาะเลยนะคะ And also we're going to use a small tanning knife อ๋อแล้วก็ต้องใช้ตัวมีดอันเล็กด้วยค่ะเดี๋ยว let's start เริ่มกันเลยค่ะเชฟ So first thing you do เห็นไหมคะเนี่ยค่ะมันก็จะปอกแต่ผิวมาโดยที่มันไม่กินอะไรเข้าไปเป็นแอปเปิลเขียวนะคะที่เราใช้ What is the reason why you use a green apple chef Uh, green apple gives a good um, a contrast to the sweet crab So when you use something acidic, because it's quite sweet but also acidic, it gives a good contrast to the salad. So here as you see, I take all the skin off and then I cut the apple in quarters. Yes, หั่นเป็นหั่นสี่นะคะ Cut the bad parts out, always cut the bad parts out. And then I cut the apple out. So you see here. แล้วเราก็ตัดไส้ หอมนะคะ see sometimes the apple is bruised. You need to cut that out. It's quite ถ้าเหมือนกับว่าพอเราตัดแล้วเนี่ยเราเจอส่วนที่มันช้ำเนี่ยเราก็ต้องตัดออกเนี่ยค่ะพอเราตัดตัวไส้ตัวเม็ดออกแล้วเห็นไหมคะก็จะเป็นชิ้นแอปเปิลอย่างนี้นะคะ So if you uh, don't mix, if you want to keep the apple for longer, you can, but then you have to add some acidity. yes So you can put it in water bit of water with a bit of lime juice and then you can keep it longer อ๋อสำหรับใครที่หั่นแอปเปิลแล้วอยากจะยังไม่ทำเลยเนี่ยวิธีที่จะทำให้เนื้อแอปเปิลเนี่ยยังไม่ไม่ดำนะคะ ก็คือการแช่แอปเปิลลงไปในน้ำที่ผสมกับน้ำมะนาวแล้วแอปเปิลก็จะยังมีความขาวความเขียวอยู่ค่ะ Okay so I take a bowl นะ then I'm gonna cut the apple in small small squares อ๋อตอนนี้เชฟก็จะหั่นเนื้อแอปเปิลนะคะ ให้เป็นลูกเต๋าเล็กๆอะค่ะ small squares because at the end of the day it's all the look that counts nah? so when you see that the apple is nicely cut nah, uh, it combines nice with the crab so you use the whole apple I will I won't use the whole apple oh, but okay. but I just cut the whole apple I'm not gonna waste that yes so I cut the I cut what I need and then the rest I can use for, for something else. No? Uh, so now you see, cutting the whole apple nice blocks cubes. Now in kitchen terms, they call that brunoise. Oh, is it French mm, it's French yeah. can you say it again brunoise brunoise ซึ่งแปลว่า <laughs> it's like this it's a dice yes it's dice แปลว่าลูกเต๋านะคะ รุมมาโอ้ตายแล้วพูดไม่ได้ค่ะต้องให้เชฟเป็นคนพูดนะคะ so that's your first your first ingredient for the for the salad ค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนผสมอันแรกก็คือตัวของแอปเปิ้ล